พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนแผ่นแปะไล่ยุงอนุภาคนาโน กักเก็บน้ำมันหอมระเหย ยุงเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน หลายโรคเลยนะครับ ทั้งโรคไข้เลือดออกมาลาเรีย ที่ปัจจุบันยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันโรคครับ การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคร้ายที่มากับยุงได้ค่ะสิ่งนักวิจัยไทยได้พัฒนานวัตกรรมแผ่นแปะไล่ยุงมาให้ใช้แล้วค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาแผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากอนุภาคนาโนกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ซึ่งมีความคงตัวทำให้เพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ที่เป็นสารออกฤทธิ์ไล่ยุง มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ไล่ยุงได้มากกว่าร้อยละ36 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข แผ่นแปะไล่ยุงนี้ผลิตจากสารธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ สามารถพกพาได้สะดวกผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และใช้งานได้ในวงกว้าง โดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการป้องกันยุงกัดนอกเหนือจากโลชั่น ไล่ยุงและสเปรย์ไล่ยุง ผู้ประกอบการที่สนใจ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtechshow.com สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีไทย โดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000